มื่อกี้เล่าแล้ววัด 3 วัดที่เกิดขึ้นเป็นวัดประจำวัง และวัดของเมืองพิษณุโลก หรือวัดประจำเมืองพิษณุโลกคือวัดอะไร คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเราเรียกกันว่าวัดใหญ่ วัดใหญ่เป็นวัดดั้งเดิมที่มีมานานแล้วเราจากหลักฐานต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าในปี 1905 พระมหาธรรมราชาลิไทยได้เสด็จมาเมืองพิษณุโลก และได้ก่อสร้างพระพุทธรูปสำคัญมากมายพระพุทธรูปหนึ่งที่เริ่มก่อสร้างที่วัด วัดมหาธาตุนี่เองคือการก่อสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชมี 2 ความทรงจำและความเชื่อ ก็คือ 1. ถ้าในทางประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1905 เมื่อสมัยที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิไทย เสด็จประครองพิษณุโลกเป็นเวลา 7 ปี พระองค์ได้บันทึกเลยว่าพระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปมากมาย และหนึ่งในศิลปะหมวดสกุลช่างพิเศษ สุขโขทัยนะฮะก็คือพระเชินราชน่าจะร่วมสมัยกับพระยาลิไทย แต่จากตำนานเล่าว่าการสร้างพุทธเชลาชเนี่ยสร้างโดยตาผขาว มีการแนวความคิดในการสร้างพุทธรูป 3 องค์พร้อมกัน แต่ปรากฏว่าพระพิชินราชชินสี พระศาสดา พระชินสี พระศาสดา หล่อสำเร็จ แต่มีรูปอยู่องค์หนึ่งคือพระชินราชเนี่ยหรือพระพุทธชินราชเนี่ยหล่อไม่สำเร็จ ทำอย่างไรดี ก็มีการสักพักหนึ่งการหล่อไม่ติดหลายครั้งหลายคราว ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือพระอินทร์แปลงกายลงมา เป็นช่างและช่วยหล่อ จนสำเร็จผู้ที่แปลงกายลักษณะของการแปลงกาย พระอินทร์แปลงกายแบบทำผู้หล่อเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนตาผาขาวหาย เป็นคนผู้ชายแก่ๆนุ่มห่มผ้าขาว แล้วก็พอหลังจากช่วยในการหล่อจนติดสำลิดติดทุกด้านแล้ว ก็เดินหายออกไปเหนือเมือง แล้วก็เราเรียกวัดตรงนั้นว่าวัดตาผาขาวหาย จุดที่หายก็สร้างเป็น สถานที่สำคัญเรียกว่าศาลาช่องฟ้า นี่คือที่มาของการสร้างพระพุทธชราชชื่อราชน่าสนใจมาก การสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระพุชธราชหรือวัดใหญ่ที่เราเรียกกันเนี่ย ความน่าสนใจอยู่ตรงไหน คือ 1. เป็นวัดเดียวที่พระพุทธรูปองค์สำคัญหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ หันหน้าเข้าหาแม่น้ำนะฮะ คือหลายคนบอกว่าทำไมธรรมเนียมอย่างไรพระพพระพุทธรูปสำคัญถึงหันหาแม่น้ำ ต้องขอให้แยกออกอย่างนี้นะครับ เขตสำคัญของวัดใหญ่ในอดีตคืออุโบสถ หันหน้าตรงข้ามแม่น้ำหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออก เป็นคติความเชื่อโบราณพระรูปจะหันหน้าออกทางทิศตะวันออกทางพระอาทิตย์ขึ้น และก็จากโบสถ์นี้เองมีพระประธานมีเจดีย์สำคัญคือเจดีย์วัดใหญ่นะครับซึ่งบรรจุพระพระมหาธาตุ แล้วก็มีสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิหารคดล้อมรอบ และมุมวิหารคด3ด้านนี้ มีวิหาร 3 ที่ที่บรรจุพระรูปสำคัญ ชินราช ชินสีศรีศาสดา พระพุทธชินราชเป็นหนึ่งในพระรูปสำคัญที่อยู่ในพระวิหาร ในอดีต ดังนั้นคติการแปลนการสร้างวัดที่ถูกต้องหมดเลย คือ 1. พระที่อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ปงประธานองค์กลางสำคัญที่สุดในวัด คือปรางของวัดใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีวิหารหรือสถานที่เก็บพระรูปสำคัญ3 ที่ก็คือพระชินราชชินสีพระศาสดา แต่เหตุการณ์สำคัญคือวิหารพระชินราชนี่สำคัญอย่างไร ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยบทบาท หรือภาพลักษณ์ของวัดใหญ่ หรือบทบาทของพระพุทธราชปรากฏในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกันขึ้นมา ดังบันทึกประวัติศาสตร์บอกเลยว่า เมื่อวันที่พระลมไตรโลกนาถเสด็จมาครองเมืองพิษณุโลกเป็นเวลา25 ปีนั้น น้ำพระเนตร พระพุทธชาติไหลเป็นสายโลหิต เหตุการณ์นี้เองทำให้เสด็จพระลมไตรโลกนาถเสด็จมาบวงสรวงแล้วก็มีการฉลองพระพุทธราชเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นธรรมเนียมในการฉลองพุทธรูปในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อแต่ประวัติศาสตร์ระบุเลยว่าพุทธรูปสำคัญที่ พระลมแต่โลกนาเสด็จมาและปรากฏเหตุการณ์สำคัญว่าเป็นตัวแทนของคนพิโลก คนสุขโขทัยคือพุชราช น้ำพระเนตรไหลเป็นสายโลหิต แสดงความเป็นตัวแทนของอาณาจักรโบราณที่เรียกจากสุขโขทัยเมื่อภายหลังจากถูกอาณาจักรอยุธยาเข้าครอบงำความน่าสนใจตรงนี้เองของพระพุชราชนี่เอง กษัตริย์ทุกองค์เมื่อเสด็จมาขึ้นครองที่กรุงศรีอยาก็เสด็จมาไหว้พุชราช แล้วก็มาฉลองอ่า ระพุทธราชทุกปี ทุกปีทุกราชการจนกลายเป็นธรรมเนียม และนอกจากนั้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเรศวรเสด็จเป็นพระมหาอุปราชของเมืองพิษุโลก พระองค์จะเข้ามาในวิหารวิเชราชแล้วมาสวดพาหุงก่อนออกไปรบในที่ต่างๆ หลังจากกลับมาแล้วก็คงจะถวายเครื่องทรงพัตตาพรต่างๆ อุทิศถวายแด่พระชินราช นี่เอง ความสำคัญของพิชราชได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่หนึ่งเป็นตัวแทนของสุโขทยัย 2. เรื่องราวของการถวายของสมเด็จพระเรศวร 3. พระชุราชตอนแรกดั้งเดิมเป็นทองสำริดเริ่มมีการนำเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มาตีแผ่ และแปะพระชุราชด้วยทองคำในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ก็ค่อย ๆ พัฒนาปรับปรุงพระเจ้าประสาททอง พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มาแก้ไขทำประตูเป็นลายประดับมุกนะฮะแล้วก็พัฒนาด้วยการที่ 5เสด็จมาติดทองพุทธชิราช แล้วก็้วยการที่7้วยการที่ 9 ทรงทำสร้อยสังวานนะครับจากทัพทิมนพเก้าถวายเป็นพุทธบูชา บทบาทของพระพุทธชินราชมีบทบาทอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยส่งผลให้ เรื่องราวของวัดพระศรีนามาธาตุกลายเป็นเรื่องราวของวัดประจำเมือง และก็วิหารวิชราชจึงกลายเป็นศูนย์กลางของวัดแทนอุโบสถ ในวิหารวิชราชนอกจากหน้าบันหน้าบันจะเป็นรูปของพรมรูปฟัก แล้วก็มีนาลายทรงคุดอยู่แล้ว ซึ่งสวยงามมากพอเข้าไปในในวิหารวิเชราชแล้ว สิ่งที่น่าสนใจที่คนน่าจะต้องดูคือจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด นะครับจะเป็นรูปของเทวดาเข้าเฝ้าพระชินราช หรือเข้าเฝ้าพระุทธเจ้านั่นเอง อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นลายจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องรามเกียรตินอกจากนั้นวิหารพิชราชเนี่ยสร้างสิ่งที่แปลกกว่าคนอื่น คือถ้าเราเดินอยู่ข้างบน จะเห็นว่าอาคารหรือพื้นอยู่ต่ำกว่าใต้ดิน อาคารหรือพื้นอยู่ต่ำใต้ดินเดินลงไปต้องเดินลงไม่เดินขึ้น วิหารหรือโบสถ์ทั่วไปต้องเดินขึ้น แต่วิหารพิชราชเดินลง พอเราเดินจากเข้าไปทางซุ้มประตูแล้วต้องเดินลง เดินลงนี่เองทำให้สภาพอากาศ หรือสภาพพื้นที่ทำให้พื้นของวัดใหญ่พระพุทธราชเย็นศาลาต่างๆเสาหารต่างๆด้านข้าง ก็เป็นจุดที่รับลม พอเดินลงไปปุ๊บจะพื้นจะราบเรียบข้างล่าง ด้านข้างเป็นช่องนะครับ เป็นช่องต่างๆเนี่ยนะครับ ที่เราเรียกลูกมะหวดเนี่ยก็จะรับลมเข้าหนาได้ สิ่งที่น่าสนใจคือพอเดินลงไปแล้ว เราจะเห็นเลยว่าพระพุทธราชอยู่ในระดับสายตาของเรา นะฮะ ซึ่งไม่เหมือนที่อื่น ถ้าที่อื่นจะต้องเงยหน้ามองพระพุทธรูปประจำอุโบสถหรือวิหาร แต่พระพุทธราชพอเดินตรงเข้าไปแล้วเนี่ย ทุกคนจะเห็นเลยว่าพระพุทธราชเราจะอยู่ในสายตาของพระองค์ และจะจ้องมองพระองค์ทันที เห็นความเมตตาของพระองค์ อันนี้คือกุศโลบายและเทคนิคเชิงช่างในการทำให้พื้นต่ำลงไป และเราสามารถมองเห็นพระองค์ได้อย่าง ทันที นอกจากนั้นการสร้างหรือการเขียนจิตรกรรมด้านหลัง พระพุทธชินราชน่าสนใจมาก คือเป็นลวดลายพื้นสีดำแล้วก็มีลายดอกมณฑาทิพย์นะคะเป็นดอกไม้จากสวรรค์ล่วงลงมา และลักษณะของการล่วงลงมาเนี่ยไม่ได้ล่วงลักษณะที่เป็นล่วงมาตรงๆ แต่เป็นล่วงแบบผิวไหวกระจัดกระจายอยู่ด้านหลัง พร้อมๆ กับการให้เป็นรูปเทวดา ยกมือพนม กดสายตาเราอยู่ด้านหลังของซุ้มเรือนแก้ว ทำให้เราเข้าไปแล้วรู้สึกถึงเห็นว่าเชื้อราดอยู่ในสายตาของเราทันที นี่คือความรู้และภูมิปัญญาเชิงช่างที่อยู่ในวิหารพระพุทธชินราช นอกจากนั้นไม่แค่วิหารพิชินราชเท่านั้น วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังมีวิหารสำคัญที่มีที่เดียวในประเทศไทย คือวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วิหารพระเจ้าเข้านิพพานเนี่ยเป็นเรื่องราวสำคัญ เป็นเหตุการณ์สำคัญ ครั้งที่พระเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้ว มีการห่อศพแล้ว เตรียมที่จะมีการเผาพระพุทธเจ้าแล้ว พระมหากัสสปะซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกสำคัญ เป็นพระที่ออกทุดงเผยแพร่พุทธศาสนาเดินทางกลับเข้ามาไม่ทัน เมื่อเข้ามาถึงในวิหาร เจอปัญจวัคคีย์ทั้ง 4 รูปก่อน มหากัสสปะเดินเข้ามาเป็นองค์ที่ 5 แล้วมหากัสสปะก็อธิษฐานกับร่างของพระพุทธเจ้าว่า ถ้าพระองค์คิดว่าพระมหากัสสปะเป็นพระอัครสาวกที่สำคัญ ขอให้พระองค์ทรงแสดงปฏิหาร เท้าของพระพุทธเจ้า พระบาทของพระพุทธเจ้าก็ทะลุออกมาจากผ้าที่ห่อศพ และก็พระมหากัสสปะก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้าย จึงเชื่อได้ว่าถ้าเราได้ไหว้ พระบาทพระพุทธเจ้า ที่วิหารพระเจ้าเข้าดีพาน จะถือได้ว่าเราไหว้พระเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย อันนี้เป็นคติความเชื่อของคนพิซโลกและคติความเชื่อของการห่อศพ แล้วมีวิหารพระเจ้าเข้าดีพาน ในพิษณุโลกนี่เองนะฮะ แล้วก็มีเรื่องราวของพระมหากัสปะ สืบเนื่องไปสู่จังหวัดอุดิตก็จะมีเหตุการณ์ต่อไป คือวันนะฮะ วันที่จัดงานเผาศพพระพุทธเจ้า ก็จะมีเรื่องราวของการวัดใหญ่พิชราช เป็นวัดของการไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้าย และจังหวัดอุดิตก็จะเป็นวัดพระแท่นต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งกำลังเผาพระศพ ของพระพุทธเจ้า